เอาเอาแกะตรงมือด้ามมาถืออยู่เนาะเอานี่มีจำไปเยอะเออเอาเด้ล้นก้นกับเจ้าเลยเออเตะทิ้งไปใกเด้อเเขามือเขาไม่งอหรอกเขา เอาแล้วก็ท่าไหนอีก แล้วก็มีท่าไหนอีกโอ้ยถ้าอายก็เดินไม่ได้ตัวนี้เจ๊ขาบอก่อเออเจ๊ขาแล้วแม่